เพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้๊บจะพามากินปีโป้ปีโป้ ก็ทุกคนจะเห็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นรสใหม่ อันนี้มันคือองุ่นเคียวโฮ ใช่โคล่าโคล่าเราไปซื้อที่ร้านเจมมาครับเ่อยไม่ใช่ร้านประมงมาครับ นี่เป็นร้านค้าที่บ้านนะคะ นี่คือชอบวันนี้จะเป็นกลิ่นพริ เฮ้ยแต่สีสวยนะทุกคนนี่สวยไหมสวยสวยสวยนะ วันนี้เราจะมากินกันนะคะ แต่เราจะไม่ได้กินหมดนะคะ อืมแต่เราขอแยกออกก่อนนะ หนึ่งเราจะแยกก่อนต้องเอาแยกหมดเลยโอกินหน่อยนะ ไม่ได้ เราจะมากินอันนี้ ขออันนี้ไปแช่ตู้เย็น เราจะเอาไว้กินอีกนะคะ นี่ รีวิวสามรสนี้แต่เอามาสี่อันนะคะ มันจะได้ครบคู่นี่นี่สวยเนี่ยสีสวย กินเลย้าสองสวิตสองอันแก้เป็นกันนะสองสองลีสาเซลีเอซี าพยาย นี่ เราจะกินอันนี้ก่อน เอ่ออืม เราต้องแกะตรงนี้อ๊ะเปิด เฮ้ย แต่เปิดไม่ค่อยได้พี่แก้มันต้องแบบพี่แก้มันต้องแบบได้ประมาณนี้เอง กินตอนดึกไม่เป็นไรหรอก เราต้องแปรงฟันเหมือนเดิม แต่ทิปตอนแกะได้กันเลยนะคะ ได้แล้วหวานเจอรี่อ่ะคุาเป็นโคล่ารสชาติแปลกๆนะทุกคนแต่ว่าอร่อย อร่อยค่ะ อันสุดท้ายของเขาพริสค่ะ แกะก่อนนะคะ แล้วโคล่ามันจะยินยินที่คอน่ะนะคะทุกคนนี่ อืมอร่อยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะ บ๊ายบาย